Thank you. ครับสำหรับการลำดับการแสดงหน้าตามวยไทยนะครับหลังจากที่เราถวายมงคลเสร็จนะครับ เราก็อาจจะเป็นลักษณะของการขึ้นโครงนะครับด้วยโครงสีหน้านะครับเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ทิศนะครับ ซึ่งในที่นี้เราอาจจะต้องใช้ในรูปแบบที่ที่นำเสนอในที่นี้นะครับขออนุญาตใช้นำของอรูปแบบของการขึ้นปรงธรรมดานะครับกับการขึ้นปรงของอแบบสอดสร้อยมาลาของทางสมาคม นะครับที่นิยมกันนะครับในส่วนหนึ่งนะครับการขึ้นโปรงต่างๆนะครับเป็นการลักษณะของอบ่งบอกของอทีมนะครับเราอาจจะใช้ให้มันแตกต่างกัน เพราะเดิมทีนะครับในการไหว้ครูก็ดีนะครับเมื่อสิทธิ์หรือว่าคู่ต่อสู้เห็นว่าเป็นลักษณะของการไหว้ครูเหมือนกันเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่าอาจจะเป็น สิทธิ์ค่ายเดียวกัน หรือสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องนะครับก็จะมีการถามไถ่กันนะครับ ในส่วนของการแสดงนาตามวยไทยนะครับ เราที่นิยมกันแล้วเราพยายามที่จะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับ ฝ่ายหนึ่งอาจจะไหว้ครูอีกสายหนึ่งฝ่ายหนึ่งอาจไหว้อีกสายหนึ่งนะครับ เพื่อให้มันเกิดความสวยงามหรือแม้กระทั่งว่าฝ่ายหนึ่งนั่งเป็นถาวายบังคมนั่ง หรืออีกฝ่ายอาจจะเป็นถาวายบังคมยืนนะครับ ในส่วนของลำดับในการที่จะ เข้าพิธีการหรือหลังจากที่ต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการไหว้ครูไล่ลำนะครับนั่นเดี๋ยวเราจะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับ ในส่วนวันนี้เราจะคุยเรื่องของการไหว้ครู หรือการไหว้พรมสีหน้านะครับ อาจจะเป็น 2 แบบที่เราจะนำเสนอวันนี้นะครับ